แล้วแล้วในส่วนของชิ้นนี้ค่ะคุณพี่คะคะมันจะจัดยังไงดีคะเดี๋ยวอีกจานนี้เราจะลองใช้อีกเทคนิคหนึ่งคือคเราใช้แปลง มาช่วยในการมันใช้ได้ด้วยเหรอคะใช่ เดี๋ยวลองดูนะค่ะแล้วก็ เออนยอซอสช็อกโกแลตลงไปตรงกลางเลยค่ะ แล้วเราก็เอาแปลงนั้นนี่นะคะค่ะอืมกดมันไปนะค่ะตวัดฟึบอุ้ย ดูไฮโซมากเลยอะแค่นี้นี่ยังรู้สึกว่าแบบ ดูแพงแล้ว่ะแค่จานอย่างเดียวอะโอ้โหแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะ แล้วอะไรต่อดีคะอ่ะ ตักตัวเค้เป็กนเชมานะคะเออเป็นเค้กเนาะเอามาวาง แล้วกันเอาทับซอสช็อกโกแลตไปเลยค่ะอืมนะแล้วเราก็เพิ่ม สีสัสนด้วยผลไม้ค่ะ เป็นสตรอเบอรี่นะคะ เพราะว่าเค้กมันขาวอืมก็ควรจะหาสีที่มันมดูแบบตัดกัน แล้วก็สีที่ดูแบบสสวยเนาะอาจจะเอาไว้ด้านบนนะค่ะอีกอันหนึ่งอาจจะไว้ด้านล่างอย่างนี้ก็ได้ อืมอ่ะตินจะลองวางไหมคะลองดูเลย ระวังนะให้มันเป็นศิลปะไม่ใช่ศิลปะอะไรอย่างนี้อาจจะแบบเราสามารถอาจจะวางแบบไว้แบบ ให้มันดูแบบกระจายไปทั่วๆได้อย่างนี้ได้ได้ไหมได้ค่ะยังไงก็ได้เลย มันมันไม่มีปิดถูกค่ะทุกอย่างสวยงามสักเม็ดหนึ่งทับหน่อยอะไรอย่างนี้ดูสวยไหมคะคุณพี่คะดีเลยค่ะงั้นต้องถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยนแล้วะค่ะะไม่อย่างนั้นนะคะ ผลงานอันเนี้ยจะได้แค่ ดูเฉยๆแล้ววันหนึ่งเรานึกอยากจะมาทำมาใหม่ก็สามารถที่จะดูกลับมาดูได้เนาะ งั้น่ะถ่ายรูปไว้หน่อยนะคะ ค่เนี่ยต้องหามุมก่อนนะคะ สวยมากเลยค่ะ คุณพี่ขาหนูว่ายอดไลค์นะทะลุแน่เลยค่ะวันนี้ ลองดูนะคะ ได้เลยค่ะ อย่างที่อ้อมได้เกิดไว้ในตอนที่แล้วนะคะ ว่ามีอยู่หนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนมา ซึ่งอาชีพนั้นก็คือฟู้ดสไตลิสต์ค่ะเชฟ what is the food stylist เชฟคะอาชีพฟู้ดสไตลิสต์นี่คืออะไรคะ Well a food stylist is someone that um, really cares about food mm-hmm. and looks at food at different angle mm-hmm. like we just eat food and consume food but he looks at the design looks at the box where it's in he really wants to sell the product to people That's what the food stylist is all about. Mm -hmm. And uh, how important is the food stylist? อาชีพ food stylist เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคะเชฟ mm. He's very, he's very crucial in selling the product. Mm -hmm. You know, the better the product looks, the easier it will sell. Uh, so he is like the link between the chef and um, the person putting uh, the chef and the consumer. Mm -hmm. So the consumer looks at the dish and he brings it to the display, which is uh, overwhelming. Uh, so you would like to eat that food because of her or his input in uh, putting it in a certain way or a certain perspective that uh, the food or the food dish looks very nice. และจากที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมด6โมดูลในรายวิชาฟู้ดดีไซน์นะคะ เริ่มต้นจากโมดูลที่1 ที่เกี่ยวกับเบสิกของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารลำดับของอาหาร ไปจนถึงศิลปะบนจานอาหารกันเลยทีเดียว และในโมดูลที่ 2 เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือ appetizer เราก็ได้สอนกันตั้งแต่การเลือกเนื้อปู ไปจนถึงการทำสลัดเนื้อปูแอปเปิลเขียว และสุดท้ายการจัดจานสลัดด้วยน้ำย่อยยังไงให้ดูสวยงาม และในโมดูลที่ 3 อาหารจานหลักหรือเมนคอร์สเราก็ได้เลือกสอนอาหารยอดฮิตอย่างสเต็กและซอสพริกไทยดำซึ่งเชฟกอนราดได้สอนตั้งแต่ส่วนต่างๆของเนื้อวัวไปจนถึงการเช็คระดับความสุก และสุดท้ายการจัดจานสเต็กยังไงให้ดูสวยหรู และในโมดูลที่ 4 และ5 5 4 3 2และในโมดูลที่ 4 และ 5 ของหวานหรือดีเซอร์ตเราได้สอนถึง 2 เมนูเลยนะคะ คือบานาฟี่คัพเค้กและบราวนี่ซึ่งเป็นเมนูของหวานที่ทุกคนรู้จักกันดี อย่างเช่นเค้กกล้วยหอม ซึ่งเราสามารถ นำมาต่อยอดได้จนกลายเป็นบานอฟฟี่คัพเค้กสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้ และในโมดูลสุดท้าย โมดูลที่ 6 เรื่องเกี่ยวกับฟู้ดพรีเซนเทชันหรือการจัดจาน เราได้สอนเนื้อหาตั้งแต่ ทฤษฎีของสีและอาหาร รูปร่างกับอาหาร ความกลมกลืนและความแตกต่าง จนไปถึงการสอนการจัดจานให้สำหรับเมนูของคุณหนูๆนนะคะ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เราสรุปเมื่อสักครู่นี้ เป็นเนื้อหาในรายวิชาฟู้ดดีไซน์ เห็นไหมคะว่า ไม่ว่าใครก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แม้กระทั่งชุมชนหรือคนทั่วไป ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ และนำเนื้อหาทั้งหมดนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการต่อยอดสู่อาชีพฟู้ดสไตลิสต์ค่ะ และสำหรับผู้เรียนที่ได้ติดตามเนื้อหาของรายวิชาฟู้ดดีไซน์ของเรามาจนถึงตอนจบนี้ทางเชฟคอนราดและอ้อมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนจะได้นำเนื้อหาวิชาทั้งหมด ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ นอกจากรายวิชาฟู้ดดีไซน์แล้ว ผู้เรียนยังสามารถติดตามรายวิชาอื่น ๆ ได้จาก www.thaimook.org ค่ะ สุดท้ายนี้เชฟคอนราดและอ้อมขอลาไปก่อนนะคะ Happy Cooking ขอให้มีความสุขกับการทำอาหารมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณมากนะคะเชฟ